ต่อมานะครับก็เป็นเรื่องของคุณลักษณะแล้วก็ประเภทของภาพกราฟิกนะครับ ภาพกราฟิกมีกี่ประเภทครับ ภาพกราฟิกโดยทั่วไปแล้วนะครับ เขาจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทนะครับ ประเภทที่1นะครับฝั่งซ้ายเราจะเรียกว่าภาพแบบเวกเตอร์นะครับประเภทที่ 2 ฝั่งขวาเราจะเรียกว่าภาพแบบบิตแมปนะครับภาพ 2 อย่างนี้แตกต่างกันอย่างไร ถ้านักศึกษาดูจากภาพ จะพบว่าอันไหนชัดกว่ากันครับ ภาพ เวกเตอร์จะมีความคมชัดกว่านะครับ เห็นไหมครับว่า ภาพเส้นเนี่ยก็จะยังมีเป็นเส้นที่คมชัดในขณะที่ภาพบิตแมปเนี่ยนะครับเส้นเนี่ยไม่คมชัดแล้วก็จะแตกเป็นเม็ดๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่า 2 อย่างนี้แตกต่างกันอย่างไร นะครับภาพเวกเตอร์นะครับทำไมมันถึงคมชัดกว่านะครับเพราะว่ามันใช้สมการทางคณิตศาสตร์ในการประมวลผลภาพนะครับภาพลักษณะนี้เนี่ยเราจะสามารถย่อจะสามารถขยายอย่างไรก็ได้โดยที่ความคมชัดของภาพเนี่ยจะยังอยู่นะครับความละเอียดของภาพเนี่ยจะยังเหมือนเดิมนะครับ ก็จะเหมาะสำหรับการนำไปจัดหน้าสิ่งพิมพ์ งานพิมพ์หรือว่างานวาดภาพการ์ตูนนะครับงานภาพวาดภาพสไตล์เส้นนะครับหรือการพิมพ์ตัวอักษรต่างๆนะครับโปรแกรมที่ใช้ในการวาด ภาพเวกเตอร์ก็อย่างเช่นโปรแกรม Illustrator นะครับออย่างเช่นถ้านักศึกษาต้องการออกแบบบิลบอร์ดกลางสี่แยกอย่างเงี้ยมันใหญ่มากเนาะนักศึกษาอาจจะออกแบบด้วยโปรแกรม Illustrator แล้วก็นำไปขยายให้เป็นแผ่นเริ่มเลยได้นะครับ โดยที่ความละเอียดของภาพเนี่ยก็จะยังคมชัดอยู่เวลาปริ้นออกมาหรือว่าพิมพ์ออกมาเนี่ยก็จะยังคมชัดอยู่นะครับ ต่อมานะครับ ภาพบิตแมปนะครับภาพบิตแมปเนี่ยมันก็จะแตกต่างจากภาพเวกเตอร์ก็คือ มันจะเกิดจากการเรียงตัวของจุดเล็กๆ หลาย ๆจุดนะครับหรือว่าจุดพิกเซลเนี่ยมาเรียงต่อกัน ข้อแตกต่างที่แตกต่างจากภาพเวกเตอร์ก็คือ เวลาเราซูมเข้าไปหรือว่าเราขยายให้มันใหญ่มากกว่า 100% เช่นขยายไป 10 เท่าแบบนี้นะครับ ภาพที่เกิดขึ้นมันก็จะแตกเป็นเม็ดเม็ดมันจะยังไม่คมชัดเหมือนกับภาพเวกเตอร์นะครับ ภาพบิดแบบเนี่ยก็จะเหมาะสำหรับงานกราฟิกที่ต้องการให้แสงเงาหรือว่าให้มิติแบบละเอียดนะครับ หรือว่าภาพถ่ายนั่นเองเนาะโปรแกรมที่จะสามารถใช้ในการรีทัชภาพพวกนี้ได้นะครับก็คืออย่างเช่น โปรแกรม Photoshop อย่างเช่น ภาพผู้หญิงคนนี้นะครับก็จะเป็นเกิดจากการรีทัชภาพเนาะซึ่งถ้าเราซูมเข้าไปในใบหน้าของผู้หญิงคนนี้แน่นอน ใบหน้าก็จะยังไม่คมชัดก็จะเห็นว่าเป็นแตกเป็นเม็ดๆนะครับภาพบิตแมปก็จะเหมาะกับการรีทัชภาพต่าง ๆ นานาไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายนะครับถามว่าบิตแมปมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งไหมนักศึกษาดูข้างบนสุดครับบิตแมปสามารถเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นภาพลาสเตอร์นะครับบางทีเราก็จะได้ยินว่าภาพเวกเตอร์กับภาพลาสเตอร์เนาะให้เข้าใจว่าบิตแมปกับลาสเตอร์เนี่ยเป็นภาพเดียวกันนะครับตอนนี้นักศึกษาลองดูภาพนี้ครับเห็นไหมครับว่าความแตกต่างของภาพเวกเตอร์กับภาพบิตแมป อันบนเป็นอะไรครับ เป็นเวกเตอร์หรือบิตแมปครับ ให้เวลาคิด 3 วิ 1 2 3 ถูกต้องครับ เป็นเวกเตอร์นะครับ ส่วนอันล่างก็เป็นบิตแมป สรุปแล้วเวกเตอร์กับบิตแมปก็ต้องขึ้นอยู่กับการใช้งานนะครับ ว่านักศึกษาต้องการออกแบบงานประเภทไหน เช่นถ้านักศึกษาจะต้องออกแบบโลโก้ อาจารย์แนะนำว่าให้ทำเป็นภาพเวกเตอร์เพราะว่าในอนาคตเนี่ยเราไม่รู้ว่าโลโก้ของเราจะเอาไปใช้ที่ไหนบ้างเนาะอาจจะไป ปิ้นติดตามสี่แยก หรือไปปิ้นติดโปสเตอร์ หรือไปแปะตรงผลิตภัณฑ์นะครับดังนั้นเราก็ทำเป็นเวกเตอร์เพื่อที่จะรองรับขนาดของภาพที่เราจะใช้ในอนาคตได้นะครับส่วนถ้าเป็นการรีทัชภาพผลิตภัณฑ์ เช่นท่านนักศึกษาถ่ายภาพรูปครีมมาบางคนขายครีม อาจจะเอามารีทัชสีต่างๆนานา ให้มันมีแสงมีเงาแนะนำว่าให้ใช้แบบบิดแมปนะครับซึ่งโปรแกรมที่มารองรับเนี่ยก็จะเป็นโปรแกรมที่แตกต่างกันย้ำอีกทีนึงที่ใช้บ่อยๆเวกเตอร์คือใช้อะไรวาดครับ Illustrator นะครับ ส่วน Bitmap เช่น ถ้าต้องการรีทัชภาพใส่แสงเงาต้องใช้โปรแกรม Photoshop นะครับ และนี่ก็คือความแตกต่างระหว่างภาพกราฟิกแบบเวกเตอร์กับบิตแมปครับ